ประสบการณ์การทำงานด้านคนพิการมานะครับ ก็กับ 30 ปีแล้วเนี่ยนะครับ ก็ที่มีความสุขมากก็คือเราสามารถที่จะช่วยเขาให้พึ่งพาตัวเองได้ โดยเฉพาะที่ดีมากๆ ก็คือเขาหรือลูกศิษย์ของเรา หรือผู้มารับบริการของเราเนี่ยไปช่วยคนอื่นต่อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมิติของด้านสุขภาพ ซึ่งทุกวันนี้ผมก็เป็นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต6ระยองนะครับซึ่งดู8จังหวัด นะครับในพื้นที่ 8 จังหวัดนี้ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือคอสชนะครับก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่ ๆ น้อง ๆ ที่ได้เลือกเรานะครับตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับปี 50นะครับก็คือคำว่าสุขภาพเนี่ยมันหมายความว่าในทุกมิติทั้งกายนะครับใจ สังคมและก็ปัญญาเลยทีเดียวนะครับดังนั้นการที่จะทำงานด้านคนพิการอย่างเดียวได้ให้ประสบผลสำเร็จเนี่ยมันต้องว่ากันในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์ความรู้นะครับเราก็ต้องมีก็ต้องมีเครือข่ายที่มีความรู้ความสามารถนะครับที่มาช่วยเราได้ ได้ทำงานที่สำเร็จได้ ไม่ว่าจะเราจะมาพูดถึงเรื่อง 1479เนี่ยนะครับทุกวันมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยนะครับก็ต้องยอมว่าบางเรื่องเนี่ยการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมาก แต่ว่า การดำเนินงานนั้นยังไม่ได้ตามที่ผมอยากเห็นนะครับ ผมอยากเห็นก็คือว่าข้อมูลคนพิการคนหนึ่งหนึ่งนั้นเมื่อเก็บแล้วต้องสามารถใช้ประโยชน์ได้ อย่างเช่นเรื่องของ 1479เมื่อคนเข้าโทรมาให้บริการของเราเราก็จำแนกการให้บริการออกเป็นกลุ่มกลุ่มกันด้านบริการนี้ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มแรกก็คือกลุ่มด้านสิทธิและสวัสดิการนะครับ กลุ่มที่ 2 ว่าได้เรื่องกลุ่มด้านการสุขภาพนะครับสก็เรื่องการศึกษานะครับสก็เรื่องอาชีพและรายได้ที่มั่นคงนะครับยั่งยืนนะครับอันที่ 5 ก็คือเรื่องอสิ่งอำนวยความสะดวกท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการนะครับรวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยนะครับ คือจริงๆแล้วเมื่อคนโทรเข้ามาหรือคนมารับบริการของเรานะครับ อยากก็อยากจะเห็นว่า เราก็เป็นที่พึ่งเขาได้จริงๆนะครับวิธีการก็คืออันที่หนึ่งก็คือเราคงจะต้องรู้วิเคราะห์ตัวตนของเขาว่าเขาเป็นใครยังไง แล้วก็ที่เราทำทุกวันนี้นะครับมูลนิธิเราทำทุกวันนี้นะครับก็อย่างที่ในทุกมิติ เราก็มีคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ เพื่อเราจะได้โดยนำซีเนียหรือผู้บริหารของเราเนี่ยนะที่มีประสบการณ์เนี่ยได้มาพูดถึงว่าเอ๊ะที่เขาโทรมาเราให้บริการเขาได้ไหมหรือเราไปพบไปเจอ ให้บริการเขาได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรโดยเฉพาะไอ้ที่ไม่ได้ เพราะอะไรเนี่ยเราต้องหาเหตุแล้วหาปัจจัย อะไรที่เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่แล้ว ก็ให้เขาเข้าถึงสิทธินั้นได้ซะประสานความร่วมมือ อะไรที่คิดว่าอย่างเป็นข้ออุปสรรค อย่างยกตัวอย่างอย่างทุกวันนี้นะครับ ผมดูเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ยังเห็นความเดือมล้อนระหว่าง 3 กองทุนก็คือ กองทุนราชการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ หรือบัตรทอง แล้วกองทุนประกันสังคม โดยเฉพาะคนมีงานทำแล้วเนี่ยประกันสังคมก็รู้สึกว่าจะได้สิทธิ์น้อยกว่านะครับในในหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องไารอุปกรณ์อย่างนี้เป็นต้น อันนี้เรามองถึงเรื่องการศึกษาด้วยนะครับแล้วรวมถึงทุกวิติที่ผมได้เรียนแล้วนะครับที่ทำมาทุกวันนี้ก็คือหลักใหญ่ก็คือทํำยังไงให้เขาได้เข้าถึงสิทธิ์แล้วอะไรที่ไม่ใช่สิทธิ์ น่าจะพัฒนาระบบเกิดขึ้น อย่างเช่นยกตัวอย่าง อย่างเช่นเรื่องของเบาะรองนั่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ ซึ่งที่เราเห็นเนี่ยเบาะรองนั่งสำหรับอัมพาตเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาสูง แต่มันคุ้มค่าต่อการลงทุน เมื่อเขาได้มีงานทำเขาสามารถจะใช้ชีวิตนั่งบนวิวแชร์ได้นานขึ้น อย่างนี้เป็นต้นซึ่งสิทธิสวัสดิการไม่มีก็นั่นก็ต้องเปลี่ยนสิทธิ์อย่างนี้เป็นต้น ที่ผมพูดมาทั้งหมดก็เราทำมูลนิธิเราทำก็เพื่อให้ คนพิการต้องมาก่อนเวลาเราทำอะไรนะเราไม่ว่าจะเป็นผมหรือใครก็ตามมูลนิธิก็คนพิการมาก่อนจะทำอะไรคนพิการจะได้ประโยชน์อะไร แล้วตัวคนทำงานเองมีความสุขไหมในทีมงานของเราก็พยายามทำให้เต็มที่ให้บาลานซ์กัน ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการทั้งประเทศไทยและของอาเซียนและทั้งโลกนะครับทำเท่าที่เราสามารถจะทำได้ โดยความร่วมมือร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้วยนะครับ